โหนี่ไม่กับผมครับบอยนี่พี่บ้าครับดิสโก้ใส่หอมของอะไรของโบ On. าทหมดเจ็ดร้อยกว่าบาท ชาแนลครับ let's go บ้าอินดี้ชาแนลปุมงใจเสนอบอกได้แต่บ้าอินดี้ชาแนลสงสัยมันจะรีบไปดูลงสีข้าวมันนะฮะ let's go ไปชมกันเลยนะ อะไรผมยังยังหนึ่งคนคุยกันมีข้าหูยอดตามีก้าของมิก้าโหคนนี้ cái dấu không bỏ bỏ ra rồi một chuyện chuyện qua đây rồi cái thôi cả đó Hãy subscribe องสีมหาราชนะสรสีมหาราชต้องดัไไบอกไปอีกอ่าเนี่ยองสีนะถ้อกวมับกินโลดเดี๋ยวขาบครับต่เบไหนเาจะใส่แล้วที่เขาจใส่นตลาดทั่วูแล้วก็่งก็จะเนื้อมันส่งครัเอาลวะครับสีนะครับแต่าจะใส่เป็น อนลยไหนใช่ไปไหนดีมึงก็โอ้แล้วอย่าไปขอโทษนะลำดับเลยนะก่อนเอเวอเรสต์ก็มาแต่ว่าก่อนเนเวอเรสต์นะเจ๊มดี๋ยวมาตายแล้วเอเวอเรสต์เอเวอเรันมเนนมัเป็นปอดเันมจอมันนเันัจมันมัน๋ันมนตานเลยอันมันมันมีแต่มันงสองสามพันเรื่อยด้วยมันมันม่นันมนมัน หน่อยนี่งคาสิกครับใช่โอเคครับใหญ่บริปนนในรถนอนเน่มันนอนที่อย่างนอนแน่นอนล้วสิบห้าห้าเนือนบ้านมันแรงมากจั่างแะโอ้ยเมื่อนอนจอดอยู่จอดไม่เงื่อนเก่าเลยขึ้นมาเมื่อนอนหนึ่งเงื่อนเก่าเลยเอาล้เอาลเลยกอนมันเปนจริงอนมันเปนจริง โม h a n długo p i ก z ą Nie było, ja i nie było. n ย ja mam się. Bo p a เรียกไส้าไปตลาดเขารถยังกับรถซิโก้เ้ยรถยังไงนี่ขาลงทำได้ดีกว่าโอ้ไปแนีวเราขับรถแบบเขับรถซีล้อเว้ยเหยียดทางรถยนต์หมุนมาแล้วเสาแล้วมันทำ namanya Mbai. Palme. Oh, jadi oh, deep Oh, deep, deep, deep, deep, si deep. Oh, oh deep. คือสาวเสียงรอบดีเบิร์นเออดีอย่างไปอย่างไปแล้วนายจับจับเชิญอย่างไปแล้วพี่ก็บ่เห่าบ่เอาขบวนนะครับ จบแล้วครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ